พี่น้องครับ ความเย็นนั้นมีประโยชน์มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือการนำความเย็นมาเก็บรักษาอาหาร ซึ่งวิธีนี้ใช้กันมาตั้งแต่โบรโบราณแล้วล่ะครับโดยอาหารที่ผ่านความเย็นนั้นก็ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้นาน และยังคงสภาพของความสดไว้ได้อีกด้วย และการใช้ความเย็นนั้นก็เป็นวิธีการชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย และยังเป็นการป้องกันและยับยั้งไม่ให้ความสดของสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์น้ำคงคุณภาพไว้ได้นั่นเองครับ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการแช่แข็งนั้นมักจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่าย แต่โดยแท้จริงแล้ว การแช่แข็งอาหารต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ที่สำคัญหลายอย่างเลยล่ะครับ อย่างนั้นเราไปฟังพี่นักวิชาการเขาให้ความรู้กันเลยดีกว่าครับพูดถึงเรื่องความเย็นก่อน นะความเย็นเนี่ยเราเราแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นความเย็นที่อุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศา กับความเย็นที่ อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา แปรรูปโดยการใช้ความเย็นที่อุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาเนี่ย เราจะเรียกว่าการแช่เย็น แต่ถ้าเกิดต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ย เราจะเรียกว่าการแช่แข็งหรือการแช่เยือกแข็ง การแช่เย็นเนี่ย โดยส่วนใหญ่เขาใช้อุณหภูมิประมาณ0ถึง10 องศาเซลเซียสโดยประมาณ การใช้ความเย็นเนี่ยเป็นการชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียหรือพวก จุลินทรีย์ทำให้ก่อเกิดโรคอาหารที่เก็บในช่องข้างล่างเนี่ยของตู้เย็นเราอ่ะจะประมาณ 3-4 วัน แต่อีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการแช่เย็นก็คือการใช้น้ำแข็ง น้ำแข็งจะเย็นกว่าตู้เย็นเรา นะ อุณหภูมิของน้ำแข็งเนี่ยจะประมาณ 0 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปเนี่ยเก็บสัตว์น้ำได้ประมาณสัก7-8 วัน ส่วนอันที่2นะครับที่เราใช้อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาที่เราเรียกว่าการแช่เยือกแข็งเนี่ย โดยส่วนใหญ่เราจะใช้อุณหภูมิของตัวอาหารเนี่ยภายในเลยตรงกลาง ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ18องศาเซลเซียส ลบ18หรือต่ำกว่านั้นนะเพราะว่าเราต้องการที่จะยับยั้งหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ข้อแนะนำก็คือว่าเมื่อคุณเอาอาหารแช่เยื่อแข็งมาละลายแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรีบฆ่าเชื้อมันซะโดยการใช้ความร้อน ไม่นั้นเนี่ยมันก็จะเสื่อมเสียอย่างรวดเร็วแล้วอาหารแช่เยื่อแข็ง เนี่ยเนื่องจากมันใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากนะครับต่ำกว่าแช่เย็นเก็บต่ำกว่าน้ำแข็ง ทำให้อายุการเก็บรักษามันจะยาวนานขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเก็บได้ประมาณ 1-2 ปีนะครับแล้วแต่ผลิตภัณฑ์กระบวนการแช่แข็ง หรือแช่เยือกแข็งโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะแบ่งคร่าวๆได้เป็น 2 แบบนะครับคือการแช่เยือกแข็งแบบเร็ว หรือเรียกว่า quick freezing กับแบบช้าเรียกว่า slow freezing นะครับการที่เราให้ความเย็นอย่างรวดเร็ว ให้อาหารเนี่ยมันมีอุณหภูมิติดลบเร็วๆ เขาเรียกว่า quick freezing นะครับแต่ถ้าเกิดแบบช้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆอุณหภูมิค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยๆช้าๆเนี่ยก็เรียก slow freezing slow freezing มันจะทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็ง นะครับซึ่งมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดใหญ่ภายในชิ้นอาหาร และไอเกล็ดน้ำแข็งตัวใหญ่ๆเนี้ยมันจะไปเฉือนหรือไปบาดเซลล์นะครับไปบาดเซลล์อาหาร ทำให้สูญเสียน้ำสูญเสียสารอาหารภายในเซลล์อาหาร เพราะฉะนั้นพอละลายออกมาแล้วเนี่ยทำให้เนื้อที่ได้มันกระด้างรสชาติความเป็นธรรมชาติความหวานเนี่ยมันก็จะลดลง ในขณะที่แบบ quick freezing เนี่ยมันจะเป็นการทำให้เกล็ดน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในในอาหารเนี่ยเป็นขนาดเล็ก และกระจายทั่วทั้งชิ้นอาหาร เมื่อเกล็ดมันเล็ก มันก็ไม่บาดเซลล์อาหาร พอละลายออกมาเนี่ย คุณก็จะได้คุณภาพของอาหาร ใกล้เคียงกับของสดก่อนแช่แข็ง การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการใช้ความเย็น เป็นวิธีที่รวดเร็วทำให้มีสัตว์น้ำที่สดไปบริโภคนอกฤดูกาลและยังเป็นการเก็บสัตว์น้ำให้มีลักษณะและคุณภาพเกือบเหมือนของสดอีกด้วยนะครับ ผลิตภัณฑ์แช่เยื่อแข็งเนี่ยมันจะเสื่อมเสียได้อย่างไรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์น้ำของเราเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มีไขมันสูงนะครับกรณีถ้าเก็บไว้นานเนี่ยอาจจะเกิดการหืนได้ การหืนจากตัวไขมันในตัวชิ้นปลาหรือตัวสัตว์น้ำนะครับอย่างแบบที่2เนี่ยอาจจะลักษณะว่ามันจะเกิดลักษณะที่เรียกว่าฟรีซเบิร์นหรือฟรีเซอร์เบิร์นตัวชิ้นอาหารเนี่ยเกิดการสูญเสีย ความชื้นหรือน้ำ ออกจากชิ้นอาหารนะครับในระหว่างการฟรีซหรือระหว่างการเก็บรักษา คือถ้ากระบวนการฟรีซเนี่ยคุณใช้ slow freezing ซึ่งมันไม่ดีทำอาหารก็จะสูญเสียความชื้นเยอะ เมื่อเทียบกับ quick freezing อีกเคสหนึ่งคือคุณฟรีซดีละ แต่คุณเก็บเนี่ยคุณเก็บไม่ดี คุณอาจจะใช้บรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งที่มันไม่เหมาะสมบรรจุภัณฑ์ที่มันไม่สามารถที่จะป้องกันการแพร่ของหรือการสูญเสียความชื้น จากตัวอาหารออกไปได้ วิธีแก้ไข ก็อาจจะทำได้สองสาอย่างนะครับ วิธีแรกที่เขาทำกันในอุตสาหกรรมก็คือ การเกรซซิ่งการเคลือบตัวชิ้นผลิตภัณฑ์ฟรอเซนผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ด้วยการสเปรย์น้ำสะอาดลงไปหลังจากที่ผ่านกระบวนการฟรีซแล้ว น้ำเนี่ยมันจะเคลือบกลายเป็นชั้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นมันสูญเสียออกไปซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ วิธีที่2เนี่ยก็คือว่าคุณเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มันเหมาะสมกับการ กับผลิตภัณฑ์การแช่เยื่อแข็งนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์แช่เยื่อแข็งก็จะมักใช้ถุงประเภท PE หรือเป็นพวกโพลีเอทิลีนหรืออาจจะมีการลามิเนตคือมีการซ้อนทับหลาย ๆ ชั้น กับพวกสารตัวอื่นที่มันช่วยในการป้องกันการแพร่ของความชื้นหรือของออกซิเจนได้ อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัว PVDC นะฮะเป็นเรียกว่า polyvinyl redim chloride ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างเลยหนึ่งก็คือว่ามันมีความใส ทำให้ผู้บริโภคเห็นของข้างในได้เวลาเขาเลือกซื้อ อันที่2ก็คือว่ามันป้องกันออกซิเจนและและความชื้นจากตัวชิ้นอาหารได้ดีนะฮะแล้วมันก็สามารถเอาไปเข้าไมโครเวฟได้ด้วย ปิดผนึกด้วยความร้อนได้ รวมทั้งมันทนการแพ็คแบบสูญญากาศได้ด้วย หลักๆเลยของการแช่เยือกแข็งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบสัตว์น้ำสด โดยเริ่มต้นอย่างเช่นที่เราเห็นกุ้งกุลาดำกุ้งขาวที่มันเป็นตัวตัวแข็งๆอาจจะมีเปลือก อาจจะมีหัวไม่มีหัว หรือจะเป็นเนื้อปลาแร่นะคือเพื่อที่จะไปเป็นวัตถุดิบของเมนูอื่นๆต่างๆ อันนั้นคือที่จะค่อนข้างเยอะนะฮะแต่อีกประเภทหนึ่งคือประเภทอาหารปรุงรสปรุงสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค อันนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องดูเรื่องแพคเกจจิ้งที่มันเหมาะสมด้วยว่ามันทนทั้งเย็นด้วยทนทั้งร้อนด้วยนะครับแล้วไม่แตกในการเก็บที่อื่นต่างๆ เขาว่าการแช่แข็งอาหารที่ประสบความสำเร็จคือการที่อาหารก่อนแช่แข็งและหลังละลาย ทั้งในด้านกลิ่นรสสี เนื้อ สัมผัส รูปร่าง ต้องมีคุณภาพที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ดังนั้น นอกจากผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจกระบวนการแช่แข็ง และเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของอาหารแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เพราะคุณภาพของอาหารแช่แข็งหลังละลาย จะดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารก่อนนำมาแช่แข็งนะครับ ผู้แปรรูปหรือผู้ประกอบการไซส์เล็ก ๆ ขนาดเล็กๆ หรือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยแนะนำว่าไม่ไม่ควรจะทำผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เนื่องจากว่าต้นทุนของเครื่อง Quick Freezing เนี่ยมันแพง ค่าบำรุงรักษาก็สูง เพราะมันเหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตปริมาณมาก ๆ เพื่อให้ต้นทุนมันต่ำลงกลุ่มเล็กๆ เนี่ยเขาผลิตน้อย เขาเขาไม่คุ้มค่าค่าไฟต่างๆ คุณอาจจะต้องทำผลิตภัณฑ์อะไรที่มีการขนส่งอย่างรวดเร็ว เช่นการใช้น้ำแข็งและส่งภายใน 24 ชั่วโมง ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างอย่างกรณีที่เป็นเนื้อปลาแร่สด อย่างเงี้ยเราอาจใช้น้ำแข็งได้ช่วยได้ เพราะใน 1 วันปุ๊บแล้วรีบรีบรีบถึงมือผู้บริโภคเลยถือว่าโอเค ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการใช้ความเย็นกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพราะทำให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำได้มากขึ้น โดยช่วยรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ และชะลอการเสื่อมเสียระหว่างรอการผลิต และการเก็บวัตถุดิบไว้ผลิตได้นานขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ พร้อมปรุง หรือพร้อมบริโภคมากมาย ในท้องตลาดอีกด้วยล่ะครับ